ถ่ายทอดความรู้ที่ได้ด้วยการสอนผู้อื่น ตอนที่ 1 เมื่อเรียนมาถึงขั้นนี้แล้ว คงต้องเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง ที่มีความรู้รักสู้งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทำอย่างไรนะหรือต้องถ่ายทอดเป็นนั่นเอง การถ่ายทอดให้ผู้อื่นสามารถทำได้อย่างเรา เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก หลักการถ่ายทอดมีอยู่ว่า เราสามารถสรุปสิ่งที่เราทำออกมาได้เป็นหลักการหรือเปล่า 2. ก็คือการถ่ายทอด หากเราไม่มีความเข้าใจเรื่องเสียงอย่างแท้จริงแล้ว สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาจะไม่น่าเชื่อถือเลย 3. คือ หากเราไม่สามารถถ่ายทอดได้ นั่นแปลว่า เราไม่ได้รู้จริง หรือทำเรื่องนั้นได้จริง ๆ เรื่องของการถ่ายทอดในหัวข้อนี้ อยู่ในส่วนของการจัดการความรู้นะคะ ซึ่งหลักสำคัญของการจัดการความรู้คือ เป็นกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้นและเหมาะสมที่สุด ซึ่งเราอาจถ่ายทอดให้คนในทีมงานฟัง หรืออาจส่งต่อความรู้นี้ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่สนใจก็ได้ หลักการถ่ายทอดความรู้มีหลายหลักการ ขอสรุปคร่าว เพื่อบทสุดท้าย เราจะได้เขียนโมเดลสรุปวิธีพัฒนาสื่อเสียงอย่างสร้างสรรค์กัน หลักการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีมีดังนี้ การอัดคลิป ซึ่งกลวิธีนี้เราจะเห็นได้จาก YouTube ซึ่งมีการจัดทำวิดีโอถ่ายทอดความเข้าใจต่อองค์ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย ๆ เรื่องอย่างแพร่หลาย การสรุปองค์ความรู้ด้วยโมเดล กลวิธีนี้จะขยายความต่อในบทสุดท้าย การเขียนบทความเผยแพร่ ซึ่งการเขียนบทความเผยแพร่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ หรือวิพากษ์ทัศนะ หรือแนวคิดเดิม หรือนำเสนอแนวคิดใหม่ เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ มาสู่แนวคิดของผู้เขียน บทความวิชาการนี้เน้นการให้ความรู้เป็นสำคัญ และต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการ เอกสารอ้างอิง และเหตุผลที่พิสูจน์ได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อ่านได้ การเขียนบทความเผยแพร่ จะเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ และปฏิบัติได้ เพราะถ่ายทอดได้เป็น สวัสดีค่ะดิฉันเกตนักสาวในธิดาแตงเกษม จะมาพรีเซนต์วิดีทัศน์ที่นำเสนอไปนะคะ วิธีทัศนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ RS Radio เพื่อเป็นที่รู้จักแก่ชาว r ารายการวิทยุนี้จะทำขึ้นเพื่อมอบความสนุก เพลิดเพลินกับเพลง จัดเต็มกับข่าวสารค่ะ ส่วนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจในคลิปวิดีโอนี้นะคะ ใช้การนำเสนอแบบข้อความโดยใช้สีของฟอนต์ในวิดีโอเป็นสีเข้ม เพื่อตัดกับสีของแบ็คกราวด์ ที่ทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้รับชมสนใจกับเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อ มีการเพิ่มเอฟเฟกในตัวข้อความ เพื่อทำให้ข้อความดูมีไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย ดูไม่น่าเบื่อค่ะ ส่วนการใส่เพลงประกอบสื่อก็ทำให้สื่อมีความน่าดึงดูดผู้รับชมมากขึ้นค่ะภายในคลิปนะคะ หลักๆ ก็คือการโปรโมทรายการวิทยุ RS Radio ค่ะ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาให้เป็นดีเจหน้าใหม่นะคะ ท้ายคลิปมีการบอกวันเวลาออกอากาศของรายการวิทยุค่ะ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะโอ้ f r i e n d Face You ส่องดูอยู่ทุกวันเลยกดไลค์กดแชร์